กคนวันนี้เกดจะมาลองสครับที่เกเพิ่งได้มานี่ด้วย อันนี้ของไอด้าสีขาวของเขาสีเหลืองนะคะ นี่ ได้มาก็ละสามบาทนะคะ ไปดูกันเลย ของเจนนะทุกคนกลิ่นหอมอ่ะมีใช่นี่นะ เดี๋ยวขอ บีบลงไป นี่ แล้วก็เอาน้ำใส่นะ แล้วก็ บีบบีบบีบแล้วแมวเป็นสีเหลืองสีเหลืองน่ารักทุกคน ทุกคนอะไร 来่เกดูมันยืนมาทุกคนดูทาหน้าเด้อเขาจะทานะตึ้งทาหน้าไม่เก็ตยัง ทุกคนคือแบบยืดอ่ะเขาได้แล้วยืดมาก อืมใช่ยืดที่สุดเลยล้างมือก่อนล้างมือก่อน ทุกคนเห็นไหมอืม ใส่หน้าที่จริงเราไม่ได้ลองหรอก เราเอามาใส่หน้าแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ดูคนดู ระวังน้ำตาลเข้าปากนะเราจะเอาใส่แบบ จะไม่เนี่ยทุกคนกระเจ้าใส่โอ้ขา หวานมาก ทุกคนหน้าขาวใสขึ้นนะนี่เราก็จะออกไปแล้วนะคะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเนี่ยนี่คือแบบมีเยอะมากนี่สีลุงก็มี ม่วงก็มีคืออะตอมสีเยอะมาก นี่ ชอบสองสีนี้นะสวยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊ด้วยนะคะ บ๊ายบาย